สมบัติการแจกแจง นักเรียนเคยเรียนมาจากชั้นประถมว่าถ้ามีจำนวนสองจำนวนบวกกัน และมีจำนวนหนึ่งคูณอยู่หน้าวงเล็บเราแจกแจงด้วยการคูณเข้าไปในวงเล็บ a คูณกับ b บวก c ได้ ab บวกด้วย ac คราวนี้มาดูว่าสมบัตินี้นำไปช่วยในการแก้สมการได้อย่างไร ดูโจทย์ข้อนี้ c คูณกับ x บวก 3 ในวงเล็บ ลบด้วย x เท่ากับ 21 เราใช้สมบัติแจกแจงเข้าไป จะได้4คูณกับ x บวก4คูณกับ 3 แล้วนำไปลบ x เท่ากับ 21 คราวนี้นักเรียนจะเห็นว่ามีพจน์เหมือนที่สามารถยุบรวมได้ คือ 4x ลบ x เท่ากับ 3x แล้วบวกกับ 12 ได้เท่ากับ 21 ถ้าจะให้ตัวแปรอยู่ข้างใดข้างหนึ่ง ต้องย้ายตัวที่อยู่ไกลตัวแปรมากที่สุดไปก่อน ย้ายบวก 12 ไปลบทางขวา ได้ 3x เท่ากับ 9 ย้าย 3 ไปหาร จะได้ x เท่ากับ 3 เป็นคำตอบ ข้อนี้คิดได้สองแบบจะให้นักเรียนดูว่าวิธีใดง่ายกว่า ทางซ้ายมือ ถ้าใช้สมบัติแจกแจง เอาลบสองคูณเข้าไปในวงเล็บ ได้ลบ 2x บวก 4 เท่ากับ 14 จากนั้นย้าย 4 ไปลบ ได้ลบ 2x เท่ากับ 10 จากนั้น ย้ายลบ2 ไปหารจะได้ x เท่ากับลบ5 นักเรียนอย่าลืมว่า บวกหารลบได้ลบ คราวนี้มาดูข้างขวาบ้าง ถ้าเราไม่เอาลบสองคูณเข้าไปในวงเล็บ เราจะย้ายลบสองมาหารอีกฝั่งก็ได้ เป็น x ลบสองเท่ากับ 14 หารด้วยลบสองหรือ x ลบสองเท่ากับลบเจ็ดย้ายลบสองมาบวกอีก ฝั่งได้ x เท่ากับ ลบ 5 ซึ่งจะเห็นว่าค่าที่ได้เท่ากัน ดังนั้นนักเรียนจะใช้วิธีใดก็ได้ ที่นักเรียนสามารถคิดได้เร็วกว่าและถูกต้อง